มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ด้วยเทคนิคที่ชื่อว่าไคสแควร์นะคะไคสแควร์จะถูกนำมาใช้เมื่อไหร่ ก็เมื่อเราต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีละคู่ การตั้งคำถามการตั้งสมมติฐานเหมือนกันเลยกับ Pearson correlation แต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่ Pearson correlation เนี่ยจะถูกใช้กรณีที่ตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว ที่เอามาทดสอบความสัมพันธ์นะคะแต่ไคสแควร์เนี่ยจะถูกนำมาใช้กรณีที่ตัวแปร 2 ตัวที่เราที่เรากำลังทดสอบความสัมพันธ์ต่อกันและกันเนี่ย มันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะอยู่ในระดับเรียงอันดับ หรือระดับนามบัญญัติก็ได้นะคะ ตรงนี้เป็นจุดแตกต่างระหว่างการใช้ไคสแควร์กับการใช้ Pearson correlation ยกตัวอย่างเช่น ในการใช้สถิติไคสแควร์นะคะ เรามีสมมติฐานว่า เพศของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบเพศของตัวละครนะคะเราก็จะมีข้อมูลอยู่ 2 ชุดข้อมูลข้อมูลชุดแรกก็คือเพศของผู้ชม ข้อมูลชุดที่ 2 ก็คือ เพศของตัวละครนะคะเราก็ถามคนผู้ชมเราอะค่ะว่าคุณเนี่ยชอบละครที่แสดงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ส่วนตัวคุณเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม ของ 2 ตัวแปรนี้ค่ะแล้วก็มาเช็คว่าตัวแปร 2 ตัวนี้สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรนะคะหรือมีสมมติฐานว่ากลยุทธ์การจัดโปรโมชั่นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ตัวแปร 2 ตัวที่ปรากฏอยู่ในสมมติฐานนี้นะคะเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลออกมาเป็นลักษณะของเป็นเชิงกลุ่ม กลยุทธ์การจัดโปรโมชั่นอาจจะถามว่า การตัดสินใจซื้อของคุณนะคะมี 2 แบบซื้อกับไม่ซื้อกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่นก็ถามว่ามีการจัดโปรโมชั่น กับการไม่มีการจัดโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม 2 ประเภทตัวแปร แล้วก็มาทดสอบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะใช้ไข่สแควร์ พราะฉะนั้นถ้าเราชัดเจนแล้ว ว่าเราต้องการใช้ไคสแควร์นะคะเวลาที่เราจะใช้โปรแกรมใด ๆก็ตามก็ไม่ยากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าคำสั่งของการใช้ไคสแควร์มันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะกรณีตัวอย่างนี้อาจารย์ ขอยกตัวอย่างสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ว่า ช่วงวัยของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับประเภทแหล่งท่องเที่ยวสงสัยจังเลยว่านักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวเนี่ยจะชื่นชอบท่องเที่ยวราตรีเนี่ยจริงหรือไม่นะคะหรือว่าคนวัยชาราเนี่ยจะชอบนิยมท่องเที่ยวชายหาด ภูเขาน้ำตก อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตั้งสมมติฐานว่าช่วงวัยของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับประเภทแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ใช้คำสั่งไคสแควร์ ที่ analyze descriptive statistics นะคะไม่ต้องสงสัยนะคะเลือกที่เมนูคำสั่ง descriptive statistics และไปเลือกที่เมนูคำสั่ง cross tab ข้อมูล chi square test นะคะที่อาจารย์เก็บข้อมูลมาเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยวที่จำแนกตาม generation generation ของนักท่องเที่ยวมี 4 generation generation X Y baby boomer แล้วก็ Gen Z นะคะส่วน ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์ใช้ชื่อตัวแปรว่า type นะคะหมายถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ก็มีการจำแนกเป็นกลุ่ม ประเภทสถานที่ราตรีทะเลชายหาดน้ำตกภูเขาแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะคะว่า ตัวแปร 2 ตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอพอเป็นข้อมูลเชิงภาพปับ๊บ measure ที่ถูกต้องจะต้องเป็น nominal หรือไม่งั้นก็ต้องเป็น ordinal นะคะ แต่ทีนี้กำหนดเป็น nominal หลังจากนั้นนะคะ เลือกที่เมนูคำสั่ง analyze descriptive statistics และเลือก cross tab cross กันระหว่างตัวแปรประเภทของแหล่งท่องเที่ยวกับช่วงวัยของนักท่องเที่ยว พอ cross กันแล้วทีนี้เราจะเลือกตัวสถิติทดสอบที่ปุ่ม statistics นะคะ แล้วก็ติ๊กบ็อกที่หน้าคำว่าไข่ Square อย่างที่เห็นตรงนี้นะคะ แล้วก็กด continue นะคะ ที่ปุ่มเซลล์นะคะ ที่เซลล์ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ที่เซลล์ display ให้โชว์จำนวนนับ ในด้าน row ด้าน column ด้าน total ให้โชว์ค่า expected ด้วยก็ดีนะคะ แล้วกด continue โอเคอาละผลลัพธ์มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็จะได้ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะคะ เอาละเป็นการคลอสกันระหว่างประเภทของแหล่งท่องเที่ยวกับช่วงวัย ช่วงวัยเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแนวคอลัมน์นะคะ โชว์ด้วยกัน 4 คอลัมน์ด้วยกัน แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ก็จะจำแนกเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่โรนะคะผลปรากฏว่า ในตัวเลขส่วนแรกนะคะ เลข 4 เป็นจำนวนนักท่องเที่ยว ที่ระบุว่าเขาเนี่ยเป็นคน Gen X และก็ชอบเที่ยวในสถานที่ราตรี มีจำนวน 4 คนจำนวนเท่ากันเลย กับคนนวา Y นะฮะแต่ว่า คนในวัยเบบี้บูมเมอร์ระบุว่าตัวเองชอบสถานที่ราตรีเนี่ยแค่2 คนนะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยชอบเที่ยวสถานที่แบบไหนมากที่สุดนะคะลองมาดูนะชอบเที่ยวที่ราตรีมี 2 คน ทะเลชายหาดไม่ไปเลย น้ำตกภูเขาไปแค่สองคนโอ้อีกเจ็ดคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่า คนวัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยชื่นชอบไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์มากเป็นที่สุดนะคะแล้วถ้าเราสนใจแล้วคนเจนซีคนเจนซีนะคะเด็กน้องใหม่นะคะรุ่นเด็กเด็กรุ่นใหม่ เด็กเจนซีนิยมไปเที่ยวสถานที่แบบไหนมากที่สุดคะ ตอบเลยก็คือชอบสถานที่ราตรีด้วยจำนวนสูงสุดถึง 7 คน ชอบเที่ยวทะเลชายหาด 4 คน ชอบเที่ยวน้ำตกภูเขาไม่มีพิพิธภัณฑ์ไม่ไปเลยนะคะนี่เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว Gen C นะคะแล้ว Gen X ล่ะเป็นยังไง คน Gen X ระบุว่าไปราตรี 4 คน ทะเลชายหาด 7 คน น้ำตกภูเขา 1 คน พิพิธภัณฑ์คน Gen X ไม่ไปนะคะคน Gen Y บอกว่าไปราตรี 4 คนไปทะเลชายหาด 2 คน น้ำตกภูเขาไป 4 คนพิพิธภัณฑ์ไม่ไปเลย เพราะฉะนั้น ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมพิพิธภัณฑ์ก็จะสังเกตเห็นชัดเจนว่า เป็นคนวัยเบบี้บูมเมอร์ทั้งนั้นเลยนะคนวัยอื่นยังไม่นิยมไปพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้คือข้อมูลที่ได้ในส่วนของ descriptive ทีนี้เรามาดูในส่วนของการทดสอบสมมติฐานด้วยตัวสถิติไคสแควร์ สถิติไคสแควร์พบว่ามีมีค่าเท่ากับ 37.03 degree of freedom เท่ากับ 9 ค่า s s i m 6หรือว่าค่า p value กรณีนี้นะคะได้มีค่าเป็น 0 p value มีค่าเป็น 0 น้อยกว่าระดับในยะสำคัญจุด05 เมื่อน้อยกว่าในยะสำคัญจุด05 อันนี้ก็ต้องปฏิเสธสมมติฐานว่างนะคะ โดยที่สมมติฐานว่างเนี่ยเราตั้งว่า ช่วงวัยกับประเภทของแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้สัมพันธ์ต่อกัน ส่วนสมมติฐานรอง หรือสมมติฐานทางเลือก เราตั้งว่าช่วงวัยของนักท่องเที่ยว กับประเภทของแหล่งท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อกัน เพราะฉะนั้นผลการทดสอบในที่นี้ผลออกมาว่า ปฏิเสธสมมติฐานว่าง ก็ต้องยอมรับสมมติฐานรอง นั่นก็คือ ช่วงวัยของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กันกับประเภทของแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตรงในส่วนของตาราง cross tab เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ช่วงวัย baby boomer เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าชื่นชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากเป็นพิเศษ ในขณะที่นักท่องเที่ยววัย generation 4ก็จะชื่นชอบท่องเที่ยวสถานที่ราตรีมากที่สุด นะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ผลการทดสอบสมมติฐานตรงนี้ ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในแง่มุมของการ จัดเตรียมการให้บริการให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักท่องเที่ยวได้นั่นเองค่ะ